ปัจจุบันพบว่ามากกว่า 250 ล้านคนทั่วโลก ใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office และกว่า95%ของภาคธุรกิจ ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งในทางปฏิบัติก็พบว่ามีเพียง 20%เท่านั้น ที่มีความเข้าใจในฟังก์ชันต่างๆ อย่างครบถ้วน แล้วเครื่องมือใดล่ะ ที่จะมีประสิทธิภาพทำให้คุณรู้ว่าคุณมีความสามารถ และทักษะการใช้งานอยู่ในระดับใด MOS Certificate คือคำตอบของคุณ วิชาการเตรียมสอบ Microsoft Office Specialist Certificate ทางผู้สอนได้จัดเตรียมความรู้และทักษะในการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมกับการสอบตามมาตรฐานของ Microsoft Office ซึ่งได้แก่ Microsoft Word Excel และ PowerPoint m o s Certificate สามารถสร้างโอกาสสูงและเหนือกว่าการได้รับการเข้าทำงาน คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนตลอดจนถึงสามารถแข่งขันกับบุคลากรทั่วโลก